you เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่จ๊ะ มาเร็ว ๆ ใครอยากปลูกกล้วยแบบใบตองบ้าง มามามามาหาความรู้เรื่องการปลูกกล้วยไปพร้อมๆ กันดีกว่าจ้าใบตองรู้มาว่ากล้วย เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนจริงเหรอจ๊ะ แล้วถ้าแห้งแล้งมาก ๆ มันจะตายไหมแล้ะจ๊ะเนี่ย จ้า น้องใบตองสำหรับกล้วยนะคะ กล้วยเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในเขตเมืองร้อนชอบอากาศร้อนชื้นค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรสุมฤดูร้อนอยู่แล้ว ก็จะเป็นสภาพที่กล้วยชอบ แต่ในบางภาวะที่เกิดสภาพแรงเนี่ยกล้วยอาจจะต้องการน้ำเพิ่มขึ้น เราก็ควรจะให้น้ำเพื่อช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้น แล้วก็สามารถทำให้กล้วยเนี่ยจเจริญเติบโตต่อไปได้ค่ะ อย่างที่นักวิชาการบอกแหละครับ ว่ากล้วยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นได้ดี โดยเฉพาะในสภาพอากาศคงที่จะทำให้กล้วยเจริญเติบโต และให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าช่วงไหนอากาศแห้งแล้งยาวนาน หรือเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นติดต่อกัน 2-3 เดือน ก็อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยทำให้ผลผลิตกล้วย ต่ำลงได้ครับ นอกจากนี้กล้วย เป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ค่อยทนต่อแรงลม เพราะใบจะต้านลมทำให้ใบแตกได้ ถ้าหากใบแตกมากจนเป็นฝอย จะทำให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อย ต้นไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงมาก ก็ควรปลูกต้นไม้อื่น เป็นแนวกันลมให้ต้นกล้วยด้วยจะดีมากเลยนะครับ แล้วอย่างนี้เราควรจะปลูกกล้วยฤดูไหนถึงจะดีละจ๊ะ แล้วเจ้ากล้วยแต่ละชนิด มีฤดูการปลูกที่แตกต่างกันไหมเอ่ย ค่ะน้องใบตองสำหรับฤดูการปลูกพืชโดยทั่วไปนะคะ ส่วนใหญ่เราก็นิยมปลูกต้นฝนค่ะ เพราะว่ามันจะช่วยทำให้พืชที่เราเพิ่งปลูกไปเนี่ยตั้งตัวได้ง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามากแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำค่ะ นอกจากจะปลูกกล้วยตามฤดูกาลที่นักวิชาการบอกแล้วการกำหนดเวลาปลูก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับ เช่น กล้วยไข่หรือกล้วยหอม ควรได้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ในช่วงศาสตร์ไทย ตรุษจีน ศาสตร์จีนหรือช่วงไหว้พระจันทร์ ซึ่งตลาดมีความต้องการมาก และกล้วยจะมีราคาสูง เกษตรกรควรวางแผนการปลูกให้ดี เช่น การปลูกกล้วยไข่ ให้เก็บเกี่ยวได้ในช่วงศาสตร์เดือน 10 หรือศาสตร์ไทย ควรเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ไม่เกินเดือนธันวาคม ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวกล้วยได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 10-11 เดือนสำหรับกล้วยหอม ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 11-12 เดือน ถ้าต้องการให้เก็บเกี่ยวช่วงตรุษจีน ซึ่งมักอยู่ในช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ก็ควรปลูกในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ทั้งนี้ควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น แหล่งน้ำและการให้น้ำเนื่องจากต้องดูแลรักษาต้นหลังการปลูกให้ผ่านช่วงฤดูแล้ง ซึ่งก็จะทำให้ราคากล้วย สูงกว่าปกติด้วยนะครับ ต้องวางแผนปลูกกล้วยให้ดีด้วยสินะ ทีนี้ใบตองก็อยากรู้ต่อเลยจะว่า กล้วยควรปลูกในดินแบบไหน ถึงจะเจริญเติบโตได้ดีละจ๊ะวิธีการเตรียมดินที่สำคัญ เราต้องเตรียมยังไงบ้าง ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชโดยทั่วไปแล้วนะมันก็ต้องเป็นดินร่วนที่ระบายน้ำดีมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่จริงๆ แล้วกล้วยก็ปลูกได้ในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ำดี แต่ถ้าดินระบายน้ำไม่ดีแล้วเราขุดล่อง ชักล่องให้สามารถระบายน้ำออกไปได้ กล้วยก็ปลูกได้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งกล้วยเป็นพืชที่มีความชุ่มชื้นในต้นสูง ส่วนของใบส่วนของหน่อส่วนของต้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็สามารถตัดแล้วก็ปล่อยเอาไว้ ก็จะช่วยให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น แล้ววิธีการปลูกกล้วยแต่ละชนิดมันเหมือนกันไหมล่ะจ๊ะในการปลูกพืชนะคะ หลักการปลูก พืชแทบทุกอย่างจะเหมือนกันเลยค่ะ คือ 1 เราก็จะต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูกก่อน เราจะต้องพิจารณาดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะ มันมีความลาดเทแบบไหน มีหลุมบีบ่ออะไรตรงไหน หรือไม่ถ้าเป็นไปได้เราปรับพื้นที่ให้เสมอก็จะดีค่ะ แต่ถ้าไม่สามารถปรับได้เราก็ดูว่าตรงไหนที่มันสูงตรงไหนที่มันต่ำ เพื่อที่จะได้ลดการขังของน้ำที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชของเราในระยะต่อไปอะค่ะ อีกอย่างหนึ่ง คือเราต้องดูว่าพื้นที่เนี่ยเป็นที่ที่รุ่มหรือที่ดอน ถ้าเป็นที่ดอนก็ไม่มีปัญหานะคะ เราก็สามารถวัดระยะแล้วก็ปลูกไปได้เลย แต่ถ้าเป็นที่รุ่ม เราต้องอาจจะต้องดูว่าที่รุ่มตรงนั้นอ่ะเป็นที่รุ่มที่น้ำท่วมขังหรือไม่ ถ้าน้ำท่วมขังเราอาจจะต้องขุดล่อง แต่ถ้าเป็นเพียงที่ที่รุ่มประเภทที่น้ำฝนตกมาหนักๆแล้วก็ไหลไปเลยเนี่ย เราก็อาจจะต้องขุดล่อง เพื่อที่จะทักทางน้ำให้เร่งระบายน้ำไม่ขังอยู่ในแปลงพืชของเราค่ะ งั้นช่วยอธิบายวิธีปลูกกล้วยแบบง่ายๆ ให้ใบตองฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยค่ะในการปลูกกล้วยนะคะ เราก็จะปลูกกล้วยจากหน่อสำหรับหน่อที่เราจะทำการคัดเลือกนะคะ หน่อกล้วยเนี่ยมันจะมี 2 ประเภทอะคะ่ะมันจะมีหน่อใบแคบกับหน่อใบกว้าง คราวนี้หน่อใบแคบเนี่ยจะเป็นหน่อที่มีลักษณะว่าโคนอวบนะคะ ปลายเรียวแล้วก็ใบมีขนาดเล็ก ทำไมถึงเลือกหน่อใบแคบเพราะว่าการที่มันมีโคนอวบเนี่ยมันจะสะสมอาหารไว้เยอะ เวลาเราไปปลูกเนี่ยเขาจะตั้งตัวได้เร็วเนื่องจากว่าเขาจะมีอาหารสะสมไว้อยู่ที่ส่วนของเง่าเยอะ แล้วก็การที่ปลายใบเรียวแคบเนี่ยมันจะเป็นการลดการคายน้ำ ซึ่งเขาก็จะไม่เหี่ยวแห้งไปอะค่ะ หน่ออีกประเภทนะคะก็คือหน่อใบกว้างค่ะสำหรับหน่อใบกว้างก็จะตรงข้ามกับหน่อใบแคบทุกอย่างเลย ก็คือต้นเนี่ยจะเรียว ผอมเรียวแล้วก็ใบแผ่กว้างใหญ่ เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ไม่เลือกหน่อใบกว้างก็เพราะว่าต้นมันเรียวผอม อาหารสะสมก็น้อย แถมยังมีใบที่เป็นแผ่นใบกว้างใหญ่ก็จะเกิดการคายน้ำมาก ก็จะเกิดอาการเขียวได้เร็ว เพราะฉะนั้นการตั้งตัวของหน่อกล้วยก็จะเป็นไปได้ช้า อาหารสะสมน้อยกล้วยก็จะเจริญเติบโตช้าด้วยค่ะ การเตรียมหลุมปลูกนะคะ ลังจากที่เรากำหนดระยะและกำหนดตำแหน่งของหลุมปลูกแล้ว เราก็จะต้องมีการขุดหลุมนะคะ หลุมที่ขุดโดยทั่วไปนะคะ ก็จะประมาณ30-50เซนติเมตรทั้งกว้างยาวลึกนะคะ หลังจากนั้นดินที่ขุดมาที่ปากหลุมเนี่ยเราก็ควรจะเอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผสมนะคะ แล้วก็คุกเขาลงไปในหลุม พอเราคุกเขาลงไปในหลุมได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขุดขุดขุดแหวกดินที่เราคุกเขาไว้ แล้วเราก็นำหน่อกล้วยที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปปลูกกลบดินนะคะ พร้อมกับเหยียบให้แน่นทำไมจะต้องเหยียบให้แน่น เพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบให้แน่นน่ะดินหลวมปุ๊บเวลาเกิดรากกล้วยแทงออกมา แล้วเราลดน้ำเกิดอาการดินยุบเนี่ยออกรากมารากก็จะเกาะอยู่กับดิน พอดินแห้ง รากจะติดดิน พอเราลดน้ำอีกครั้งนึงเนี่ยดินยุบลงไปก็จะดึงรากขาดด้วยมันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้น เพราะนั้นเราต้องเหยียบดินให้แน่น พอเหยียบดินแน่นแล้วเราเราถึงจะกดดินข้างหน้าพร้อมกับแต่งให้มันเป็นหลุมวงกลม ถ้าเราปลูกในหน้าแล้ง ควรจะทำเป็นหลุมวงกลม รอบโดยที่เป็นลักษณะของจานหงาย เพื่อที่เวลาเราลดน้ำน้ำจะยังอยู่ตรงบริเวณต้นกล้วย หลังจากเราปลูกเสร็จนะคะ เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มชื้นนะคะ เพื่อที่จะให้กล้วยตั้งตัวได้ แล้วหลังจากนี้ก็อาจจะต้องลดน้ำเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็ควรจะลดน้ำทุก 3-7 วันค่ะ จนกว่ากล้วยจะตั้งตัวได้ ถ้าราคากล้วยช่วงนี้ขาดน้ำ อาจจะทำให้หน่อกล้วยเนี่ยตายไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้ค่ะ สำหรับระยะห่างในการปลูกกล้วยนั้น เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กันมาก ก็อาจจะทำให้ใบเกยกัน หรือซ้อนกัน ทำให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลลำบาก การกำหนดระยะปลูกจึงควรคำนึงถึงเรื่องแสงแดด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวหลาย ๆ ครั้ง ต้องปลูกให้ห่างกันสักหน่อย เพื่อจะได้มีพื้นที่สำหรับการแตกหน่อด้วยนะครับ แหมวันนี้ก็ได้ความรู้และเทคนิคในการปลูกกล้วยจากนักวิชาการเยอะแยะไปเลยนะครับ น้องใบตองสำหรับใครที่กำลังคิดจะเริ่มทำการเกษตร ผมขอแนะนำเลยว่า ปลูกกล้วยนี่แหละเวิร์กสุดๆ ปลูกก็ไม่ยาก ให้ผลผลิตก็เร็ว ตลาดก็ต้องการ หรือจะปลูกเอาไว้สำหรับกินเองที่บ้านก็ดีมีประโยชน์มากๆเลยล่ะครับ เชื่อผม ท้ายนี้ยังมีสาระดีๆเรื่องกล้วยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ รู้ไหมครับว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกล้วย จนถึงเก็บเกี่ยวกล้วยมากินหรือขายได้นั้น เป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ